like ยนะครับนะสำหรับมิตรรับทุกท่านนะครับกราบสวัสดีนะครับไปยังคณะท่านทภาพด้วยนะครับ กับคุณฮอตนะครับ แล้วก็คุณดมหมอรักเกียรติยศด้วยนะครับนะก็ในงานครั้ันนี้นะครับงานชารนกิจศพนะครับของคุณแม่จวงหมอรักเกียรติยศนั่นเองนะครับ ก็ไปการในงานวันนี้บอกเลยว่าคณะท่านทภาพบอกว่าอยากให้สนุกคึกเคกันนะครับนะแต่ว่า